ต่ว่าหนูนาไม่ได้เช็คใหม่ด้วยเนี่ย โอ้โห โอเค20บาทเอ่อโลมา ช่วงที่มันแจกหนูนะที่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงต้นเดือนกับปลายเดือนเนาะคะ่ะฮาสมุดเปลี่ยนได้กะไฮเลนเลโลมาเนี่ยต้นเดือนกับปลายเดือนนี่แจกหนักนี่ลิโอ้โหร้อยสี่สิบ ก็คือเก่าเนาะค่ะสำหรับโลมาเขาสิค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆกะสิบอดันไม่สูงๆเทียเดียวเนาะมันโมเมนเกมที่แบบดันเทียเดียวแล้ว มันแตกหลายอะ่ะโอ้โหแถวหนึ่งองุ่นแจกันนี่แถวหนึ่งจะได้ เออเขาเรียกว่าอย่างคูณสองของจำนวนไม้ที่เขาใส่เนาะค่ะโอ้โหเชี่ยเสียดาย โอ้โหเบื้องว่ะเสียดายลูกก็เออแจกันเนาะค่ะ โอเคอังุ่นมาโอ้โหเข่าเรื่อยๆนะคะแต่ว่ากะไม่ได้แต่งมือไว้อย่าง โอ้โหสองร้อยยี่สิบเอ้าสวยงามไหมอีกสี่สิบค่ะ โอเคค่ะ อ่ะเก้าร้อยหาสิบหกสวยงามโอ้โหหกร้อยเจ็ดสิบบาท เอาแจกันอีกไหมอีกสี่สิบโคตรเอาเมกะวินเข่าเชี่ย ไลา์เมื่อกี้นะไลา์เมื่อกี้น่าจะเป็นซีซีแถวเลยโอ้โหเชื่อ 60 บาทเลยไปอัพไม่ค่อย ๆ ดันขึ้นไป คือจังสูตรที่เขาเล่นประจำแล้วค่ะโอ้โหซีร้อยเฮ้ยเขาดีหรือว่าร้องเล่นเบิงเลยเนาะค่ะ ช่วงนี้กำลังมาเลย โลมา เออสี่สิบอางุ่นมาโอเคสวยงามโอ้โหตะวา ฟิลิปปินส์ทันที่เข่าวะเอย่างวะ แตก แตกแบบแตกดีไลายลายงาม ตะวาฟีสปินทันได้มา โอเคคอมโบสามโอ้โหสองพันละไปค่ะร้อยหาสิบดันขึ้น ยังไงเลย เนี่ยดูนะใส่เวลาว่ากี่นาที เองดันขึ้นมาถึงเอ่อถึงสองพันเนาะค่ะ จากหกร้อยหกสิบหกบาท เชี่ยโคตรเอา ข้อดีของโลมาที่หนูน้ามากเนาะค่ะ เนี่ยถ้าสมมติว่าหมุนไปอะ่ะ มันสิได้ที่ละหาสิบสมมติเขาใส่ร้อยหาสิบย่างหน่อย เขาก็ได้กลับมาคืนหาสิบจ้าเสียเข้าใจปะ มันก็ว่าได้แบบ เสียแล้วเสียเลย แบบหมุนถิงหมุนถิงอย่างสี่เนาะค่ะโอ้โหสามร้อยหาสิบก็คือแตกเรื่อยๆอยู่เนาะ โอ้โหเสียดาย เสียดายองุ่นบ้างว่ะ เออ ฮ้ยสวยงามค่ะ950 บาท มาว่ะ1,050บาทเนาะค่ะ เนี่ยมันเข่าแบบฟรีเรื่อยๆ เนาะค่ะ โอเคโอ้โหเชี่ยเสียดายโบนัส ช่วงนี้กะอากาศกะเริ่มเย็นๆแล้วเนาะค่ะอากาศสีมีเจ็บคอเจ็บอย่างแน่โอเค 1,000 บาทกะดูแลสุขภาพตัวเองน้ำเนาะค่ะเนี่ยหนูนะแบบนอนถึงเสมอเอ่อ รู้สึกแบบว่าค่อยสบายบันไดอ่ะ มันรู้สึกว่ามันเจ็บคอมันอย่างสิเนาะอากาศมันเย็นอ่ะ อากาศเย็นบ่พอ นอนเปิดแอร์อีกโู้เป็นอย่าง แต่กับเปิดเห็นมันอุ่นอ่ะ มันว่าแว่นเปิดเห็นมันหนาวกว่าเก่าเนาะ สวยห้าสิบบาท อ่าห้าสิบโอเค โอ้โหมาอีกแล้วแถวหนึ่งหนึ่งพันบาทเนาะค่ะ เอ่อสำหรับผู้ใดที่อยากร่วมสนุกกบกิจโอ้โหเชียร์โบนัสมา เอาไว้ก่อนกิจกรรมเอาไว้ก่อน มาโบนัสโอเคขอดาบเดียวกับพ่อมา เออดาบคู่สวยงามโอ้โหฝันถึกเมกาวินโอ้โหดาบคู่ในโลกจักมือวะเนี่ยเชี่ยโอเค ดวงมาแล้วไปที่ไหนมะอ้าวเชี่ยชิบหาย โลอีกแล้วก็คือหนีพวกพ่นโลขึ้นเราเนาะค่ะเย่ายวะ โอ้โห เชี่ยสองโลแล้วไม่ยอม ไปกลาง โอเค ดับ สวยงับ โอ้โห ฟันถึงอีกแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาท มา ขออีกหนึ่งดาบ เออดาบยุโอ้โห เชี่ยโดดลบ มาขออีกโอ้โหเตโลเรี่ยงวะ โอ้โห ได้มาหาพันแปดร้อยหาสิบบาทเนาะค่ะ ได้หลายอยู่สำหรับหนูนะคิดว่าหนูนะได้หลายอยู่ เพราะว่าส่วนมากหนูนะเลือกได้แต่แบบ เลือกได้แต่โลอ่ะโอเคเก้าพันสองร้อยอ่ะ โอ้โห เชื่ออีหยงว่า 2,200 เดี๋ยว เมื่อกี้สาบานเลยว่าเบิงบอทัน เบิงบอทันที่หลีว่าเอีหยงแตกหนึ่งมืหนึ่งพันสามร้อยหกบาท โอเคค่ะ เดี๋ยวกดต่อค่ะ ยังไปได้ต่ออยู่เนาะโอ้โหคิดว่าผิดอีหลีที่เขาเอ่อเล่นช่วงหาทุ่มเพราะว่าอ่าตอนที่หนูนะเปิดเขามาลายยางงามเล็กสิงโตทหาร เลี้ยงกันแบบโอ้โหโคตรดี ไม่เมยนี่พ่เช็คโอเค สวยงามมาหนึ่งแถว แจกันเออโอเค ช่วงนี้หนูนาไม่ค่อยได้ให้นับโลนับอย่างกันเนาะคะ่ะพวกแบบแถวหนึ่งแจกันโลอย่างเสียไม่ได้ให้นับเนาะเพราะว่าเพราะเลยได้นับกะนับว่าถือกันไหมกับพากันบ่ได้เครดิตจริงเสียหนูนากะเลยบ่ค่อยอยากให้นับอันใดเนาะโอเคมา โอ้โหเชี่ยเสียดายโล่บ้างว่ะห้าโล่ตกล็อกแรกนะสิได้เจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะ อ่าสองร้อยเออเจ็บคอว่ะนอนดึกเราแบบอากาศมันเริ่มเย็นอะเย็นแบบเย็นนี่หรือเนาะช่วงเนี้ยแห้งบ้านผู้ใดอยู่ใกล้ๆแบบอยู่ใกล้ๆน้ำนะย่างออกจากบ้านแทบไม่ได้เลย เคินว่าอย่างอะไอเย็นบ่ไอเย็นจากแบบ จากบึงจากคล้องจากอย่างนี้เสียเออหนึ่งพันห้าสิบบาทเนาะค่ะโอเคเอ้ยแจกันแถวหนึ่งว่ะสวยงามไดโลอีกค่ะ โอเคคอมโบสามเฮ้ย โอ้โหเชียร์ไลนี่บ่ได้ โอ้ต้องขุดเนาะ 50บาท เออ มา แถวนึง สวยงาม โอ้โหส่วนมากนี่ร้ายที่เข่านี่มิตรร้ายงามๆแล้วค่ะ แต่ว่ามันบ่ตรงล็อกไห่ไหม เออ มา โอเค อันนี้ก็ถือว่างามนะ ห้าแจกันล็อกสองเป็นโลดีกว่าแถวนึงเลยนะ อ่าค่อยๆไต่ขึ้นไป เรื่อยๆ เนี่ย แถวสององุ่นเป็นแจกันจะได้อีกแถวหนึ่งหรือว่ามันไห่เขาหลายแล้ววะแถวหนึ่งมา เอ่อห้าสมมติบางเทียเขาเล่นไปแล้วมันเริ่มดูดคืนอะหนูนะแนะนำว่าไห่เซาเล่นเนาะค่ะ ถอนได้ก็ถอนแล้วที่หนูนะเล่นกับบอแม่นว่าเล่นได้ตลอดเล่นได้เสมอเล่นได้อย่างสิเนาะค่ะกะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติกะแค่ เออคิดซะว่าเป็นไฮไลท์เนาะค่ะที่เอามาให้เบิงเออกะลองคิดเบิ้งว่าเหรียญมือนึงอ่ะกะมีได้แน่สีแน่กะห้าถอนเราได้กำไรกะซ้ำนั่นละกะโอเค กะถือว่าโอเคแล้วเออลงมาโอ้โหเชี่ยไต้ไต้ยากกหลีตั้งแต่ขึ้นมาหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นเนี่ยไต้ขึ้นไปยากยากเลย เอาสิเดี๋ยวหมื่นหาหนูนะเซาเลยโอเค อียงวะ ดันบ่ค่อยไปเนาะค่ะ เออเอาหมุนบนเสาอีกโอ้โหสวยเออเอียงวะ เออร้อยบาทเริ่มดันยากแล้วเนาะค่ะเนี่ยหนูนายู่วงหนีมาสักพักนึงแล้วเนาะบ่อไปใส โหสองร้อย เออ มาพันหา เอาแน่ สวยงามมาอีกหนึ่งร้อย แจกัน เออ ขออีกเพียงหนึ่งโอ้โห เชี่ยโอ้โห สภาพ อีกข้างนึงก็สีเขาฟีสปินเนาะค่ะ โอ้ผู้สีไตใดแต่ละไม่เนาะ เออห้าสิบโอเคห้าสิบอย่างวะ เออเก่าลอยมาลงม้าแล้วก็ขืนไปคืนลงม้าแล้วก็ขืนไปคืนนี่อย่างวะขึ้นึ้นลงลงแา้ค่ะ ท่านได้ไปใส่เลย สวยงามเจริญติบมา อย่าว่า ท่านได้หอดอีก โอ้ขอเน่โอเคร้อยหนึ่งโอ้โหเชื่อขาดร้อยหนึ่ง ไปบอยอม หาเรื่องเบิร์ตโตด้เนี่ยได้หรอว่าเซาเนี่ย สวยร้อยห้าสิบ เออสามร้อยมา เท่าไหร่หนึ่งสี่สี่ห้าหกห้าห้าศูนย์โอเค มาพอดีเลยหนึ่งหมื่นห้าพันหกบาทเนาะค่ะเอามาหกร้อยหกสิบหกบาทกะดันขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ว่าหนูนะรู้สึกว่าช่วงหลัง ๆ เนี่ย ช่วง ช่วงแบบปลายๆอะ่ะ เชี่ยดันโคตรยากเลย เลนแบบวนอยู่หม่องเกาอ่ะโดนเลยเนาะค่ะโอเคสำหรับมื้อนี้ หนูนักอะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตแล้วกับสล็อตเซียนพ่อม เอ่อแล้วก็เทเลแกรมเออหนูนะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะสามารถกดเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลย เดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมมาให้เล่นกันเรื่อยๆเนาะค่ะ มีเครดิตฟรีมาแจกใครเนาะเออมาจังไดมื้อนี้หนูนักะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ